ใครกำลังวางแผนจะซื้อ iPad Pro ปี 2020 กันอยู่ไหมครับ ถ้าใช่แล้วก็แนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับ ผมมี 12 ข้อที่คุณควรจะต้องรู้ ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ iPad Pro ปี 2020นะครับ มีอะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยครับผม 31 มีนาคม 2563 คือวันแรกที่ทาง Apple เปิดจำหน่าย iPad Pro ปี 2020 มี 2 ขนาดด้วยกันก็คือ 11 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้ว ราคาเริ่มต้นถูกสุดๆ เพียง 27,900 บาท 12 ข้อที่คุณควรจะรู้นะครับ ข้อแรกก็คือ ชื่อรุ่นที่แท้จริงของ iPad Pro 2 ขนาดที่ผมบอกไปนะครับ ขนาด 11 นิ้วจะถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 และก็ขนาด 12.9 นิ้ว ถือว่าเป็น iPad Pro รุ่นที่ 4 นะครับ เพราะทางฝั่ง iPad Pro ขนาด 11 นิ้วนั้น รุ่นแรกนั้นเมื่อปี 2018 นะครับที่เราเคยเห็นหน้าค่าตากันมานะครับส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วนั้น มีก่อนหน้านี้มาละตั้ง 3 รุ่น รุ่นก่อนหน้าที่สุดก็คือรุ่นที่ 3 ในปี 2018 รุ่นนี้คือรุ่นที่3นะครับที่เป็นรุ่น Face ID มาปี 2020 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับสำหรับรุ่น 12.9 นิ้ว ขายที่ Apple Store ออนไลน์ก่อน และหลังจากนั้นถึงจะเปิดขายที่ทางร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับต้องถือว่าเป็นปกติสำหรับสินค้าใหม่ๆของทาง Apple เลย สถานที่แรกที่จะเปิดขายนั่นก็คือ Apple Store ออนไลน์แล้วก็ร้าน Apple Store เนื่องจากณตอนนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอยู่นะครับทาง Apple Icon สยามก็เลยปิดหน้าร้าน ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็น่าจะมีขายที่ Apple Icon สยามแล้วแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนที่ iPad Pro 2020 จะไปวางขายอย่างที่ร้านตัวแทนจำหน่าย ูด่างเซเว่นบานาน่าหรือว่า True Move H นะครับรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีไปซื้อ ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องอยากจะดูเครื่องจริง ก็ต้องรอกันหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต่างจังหวัดเราก็ไม่แน่ใจว่า ณปัจจุบันสาขาในบ้านที่จะเปิดนะครับถ้าอยากจะได้แล้วก็รวดเร็วที่สุด แนะนำว่าให้สั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์นะครับ เปิดขายเฉพาะรุ่น Wi-Fi ก่อน รุ่นเซลลูล่านั้นยังไม่วางขายนะครับ iPad มันจะมี2โมเดลใช่ไหมครับก็คือรุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียว แล้วก็รุ่นที่ใช้ Wi-Fi บวกกับเซลลูล่ารุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียว สามารถวางขายได้เลย ไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากทางกสทช ส่วนรุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับจะต้องขออนุญาตจากทางกสทช ก่อน ต้องรอให้อนุมัติก่อนถึงจะสามารถวางขายได้นะครับถ้าไล่ตามสถิติแล้วนะครับรุ่นที่เป็นเซลลูล่าจะวางขายช้ากว่า อาจจะประมาณมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถึงจะตามมาหลังจากที่รุ่น Wi-Fi วางขายนะครับ iPad Pro ปี 2020ทำราคาเริ่มต้นถูกกว่า iPad Pro ในปี 2018 ตรงนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากนะครับ เพราะว่าปี 2018 นั้น รุ่นเริ่มต้นที่ถูกที่สุดก็คือ iPad 11 นิ้ว ความจุ 64กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 28,900 บาท แต่ว่าในปี 2020นะครับ รุ่น 11 นิ้ว ความจุเริ่มต้นไม่ใช่ 64 แล้ว ความจุเริ่มต้นจะเป็น128กิกะไบต์ซึ่งมากกว่าถึง 2 เท่า แต่ว่าราคาเปิดตัวนั้นถูกกว่านะครับ อยู่เพียง 27,900 บาท ซึ่งถือว่าถูกกว่า 1,000 บาท แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นที่ความจุสูงสูง และเป็นสเปคที่สูงกว่านั้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่น iPad Pro 12.9 นิ้ว Wi-Fi บวกเซลูล่าความจุ1ต์ถ้าราคาของปี 2018 จะอยู่ที่ 66,900 บาท แต่ว่าปี 2020 ราคาจะอยู่ที่ 57,400 บาท ซึ่งถูกกว่ารุ่นปี 2018 นั้นถึง 9,500 บาททีเดียว เกือบ 10,000เลยนะครับ ต้องบอกว่าถูกลงมากๆเลยทีเดียวนะครับ เมื่อทาง Apple วางขาย iPad Pro ปี 2020 แล้วรุ่น 2018 นั้นจะถูกตัดออกจาก Apple Store ออนไลน์แต่ว่ายังสามารถวางขายที่ร้านตัวแทนจำหน่าย อย่าง Studio 7 Banana แล้วก็ TrueMove Edge อยู่นะครับสำหรับใครที่รอรุ่นนี้ให้มันลดราคา ต้องบอกว่าถ้าจะไปซื้อที่ Apple Store ออนไลน์ Apple Icon สยาม ตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณจะต้องไปตามซื้อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับในเรื่องของราคาณปัจจุบันนะครับ 31 มีนาคม 2563 ทางตัวแทนจำหน่ายยังไม่ได้มีการปรับ ราคาของปี 2018 ลง ดังนั้น รออีกสักประมาณ 2 สัปดาห์หรือไม่เกิน 1 เดือนนะครับผม ในรุ่นของปี 2018 จะมีการปรับราคาลดลงอย่างแน่นอนครับ iPad Pro ปี 2020 กับปี 2018 ใช้วัสดุตัวเดียวกัน มีการทดสอบจาก Everything Apple Pro นะครับ โดยนำ iPad Pro ปี 2020 มาทำการงอ เพื่อที่จะดูว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นหรือเปล่า ตอนนี้มียูทูบเบอร์เพียงหนึ่งช่องเท่านั้นที่ทำการทดสอบแบบนี้นะครับ ผลการทดสอบก็ออกมาว่า ตัว iPad Pro 2020 นั้นก็สามารถหักและงอได้ เหมือนปี 2018 นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้รอการทดสอบจากยูทูบเบอร์อีกหนึ่งช่องนะครับคือ Jerry Ring Everything นะครับตัวนี้เขาจะทำการทดสอบค่อนข้างละเอียดอ่ะแน่นอนอ่ะผมคิดว่ามันมันสามารถหักได้แหละ แต่สิ่งที่อยากจะรู้คือ น้ำหนักที่ใช้หรือว่าแรงที่ใช้นั้นมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าปี 2018 หรือว่าเท่ากัน ถ้าสมมุติมีการทดสอบออกมาแล้ว แล้วบอกว่าใช้แรงเท่าๆกันเลย ก็แสดงว่าวัสดุที่ใช้นั้นเป็นตัวเดียวกัน แล้วก็มีโอกาสที่จะงอได้เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องคำนึงก็คือ เราจะต้องหาเคสมาใส่ ยกตัวอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่ก็คือสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอนะครับของ iPad Pro 2018นะครับก็พบว่าตัว iPad ของผมก็ไม่ได้งอนะแล้วก็เราต้องระมัดระวังในเรื่องการที่แบบว่า จะเอาไปใส่กระเป๋าหรือว่าการวางของทับต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ ชิปที่ใช้ใน iPad Pro ปี 2020 ชื่อว่า A12Z ส่วนรุ่นที่ใช้ใน iPad Pro ปี 2018 ก็คือ A12X ถามว่ามีความแตกต่างกันมากไหม อย่างแรกครับก็คือเรื่องชื่ออ่ะแตกต่างกันแน่นอน แบ่งแยกกันชัดเจนว่าปีไหนเป็นของปีไหน 2020 ใช้ลงท้ายด้วย Z แต่ 2018 ใช้ลงท้ายด้วย X นะครับ ความเร็วแตกต่างกันไหม จากผลทดสอบของกรีกเบนซ์พบแล้วว่าความเร็วในการประมวลผลแทบที่จะเท่ากันเลยนะครับ ส่วนที่มันแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของ GPU GPU คือการประมวลผลของฝั่งกราฟิก ใน iPad Pro ปี 2020 นะครับจำนวนคอของกราฟิกนั้นเพิ่มมาเป็น 8 คอ พูดง่ายๆว่าการประมวลผลทางกราฟิก ดีขึ้นนิดนึง เมื่อเทียบกับปี 2018 นะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องประสิทธิภาพต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของแรมที่มีการอัปเกรด ในปี 2020 นั้น iPad Pro ทุกรุ่นมาพร้อมแรมความจุ6 g b ถ้าเมื่อเทียบกับปี 2018 นะครับรุ่นที่ใช้6 g b นั้นจะใช้กับ iPad รุ่นที่ความจุ1 t b เท่านั้น อย่างที่ผมถืออยู่คือ iPad 12.9 นิ้วปี 2018 ความจุ1 t b จะได้แรมทั้งหมด6 g b แต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นครับถ้าความจุ 512 ลงไปถึงรุ่นที่ต่ำที่สุดจะได้แรมเพียง4 g b ดังนั้นหมายความว่าในปี ปี 2020 นะครับ iPad Pro ทุกรุ่นเลย ไม่ว่าจะความจุเท่าไหร่ก็ตาม ไม่ว่าขนาดหน้าจอเท่าไหร่ก็ตาม ทุกรุ่นได้แรมความจุ6 g b เท่ากันหมด เท่าเทียมกันเลยนะครับ เสริมความแรงขึ้นมาอีกในปี 2020 นี้ iPad Pro ทุกรุ่นมาพร้อม Wi-Fi 6 นะครับ ใน iPad Pro ปี 2018 ใช้ Wi-Fi 5 ในปี 2020 ใช้ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 นึกง่ายๆ เหมือนถนนใหญ่ๆ ครับ Wi-Fi 5 ถนน 5 เลนละกัน Wi-Fi 6 เนี่ย ถนนสักประมาณ 10 เลนละกันครับ เราเห็นแล้วว่าขนาดของช่องถนนที่มันแตกต่างกัน นั่นคือความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi นั้นที่จะเร็วกว่า ซึ่ง Wi-Fi 6 ตัวนี้เองเราก็พบได้ใน iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ในปี 2000 2019 ที่ผ่านมานี้นะครับ iPad Pro 2020 มาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัว และเพิ่มเติมก็คือ LiDAR Scanner แต่ที่อยากจะให้รู้ก็คือ แม้จะมีกล้อง 2 ตัว แต่ก็ไม่สามารถถ่ายโหมด Portrait หรือว่าโหมดการถ่ายภาพส่วนบุคคลได้เหมือน iPhone นะครับสำหรับกล้อง 2 ตัวที่มีอยู่ใน iPad Pro ปี 2020ใช่ไหมครับ เลนส์ตัวแรกจะเป็นเลนส์ wide นะครับ ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ส่วนเลนส์ที่ 2 ก็คือเลนส์ ultra wide ความละเอียด 10 ล้านพิกเซลนะครับ เลนส์วายเอาไว้ถ่ายมุมกว้างครับมุมกว้างธรรมดาแบบนี้ แต่ว่าเลนส์อัลตราไวก็คือถ่ายมุมกว้างมาก เราเคยได้เห็นกันไปแล้วใน iPhone 11 Series นะครับที่เราสามารถใช้เลนส์อัลตราไวเก็บภาพมุมกว้างแบบพิเศษได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแม้จะมี 2 เลนส์ก็ตาม แต่ว่า iPad Pro ไม่สามารถที่จะถ่ายโหมดพอร์เทรตเหมือน iPhone ได้ หน้าชัดหลังเบอร์นี่ทำไม่ได้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรไหมที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ เพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมา อันนั้นเราต้องไปดูกันในอนาคต แต่ว่าถ้าเป็นแอปกล้องของ Apple จะไม่มีโหมดพอร์เทรตมาให้นะครับแล้วก็ ็ LiDAR Scanner ที่เพิ่มเติมเข้ามาเหมาะกับใคร LiDAR Scanner บอกก่อนว่ามันคือการใช้แสงยิงไปหาวัตถุนะครับระยะห่างประมาณ 5 เมตร อันนี้คือระยะสูงสุดที่ LiDAR Scanner สามารถยิงแสงออกไปได้ แสงที่ยิงออกไปจะไปตกกระทบกับวัตถุ แล้วสะท้อนกลับคืนมาเพื่อสร้างเป็นแผนภาพ 3 มิตินะครับตรงนี้เนี่ยทาง Apple เขาจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานร่วมกับ AR หรือว่า augmented reality มากกว่านะครับต่อไปถ้าสมมติว่าเราใช้แอปพลิเคชันที่รองรับ AR เราสามารถ ามารถที่จะเล็งไปในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผนังห้อง พื้นห้องหรือว่าจุดต่างๆ การวัดระยะห่างแล้วก็การสร้างภาพเพื่อใช้งานร่วมกับ AR นั้นจะสามารถทำได้เร็วกว่านะครับ อุปกรณ์เสริมใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อม iPad Pro ปี 2020 นั่นก็คือ Magic Keyboard Magic Keyboard ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยออกมาให้ได้เห็นกัน ความพิเศษของ Magic Keyboard คือสามารถปรับมุมมองได้สูงสุดถึง 130 องศา ทำให้หน้าจอของ iPad นั้นลอยได้ ก็จะลอยได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็น Smart Keyboard Folio มันจะลอยไม่ได้มันจะต้องตั้งนะฮะซึ่งปรับได้ 2 ระดับเท่านั้น แต่ Magic Keyboard นั้นทำให้ลอยได้ประหนึ่งว่าเหมือนเรากำลังใช้เครื่อง iMac อยู่นะครับมีคีย์บอร์ดให้พิมพ์ได้ด้วยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ ผ่าน สมาร์ทคอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของ iPad ตัวนี้ เราไม่ต้องแพรผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเพียงจับตัว iPad แล้วก็ไปติดเข้ากับ Magic Keyboard ระบบก็จะสามารถเชื่อมต่อกัน ก็สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้เลย นอกจากแป้นพิมพ์ครับยังมีระบบ Trackpad เข้ามาด้วย Trackpad นั้นจะช่วยให้เราสามารถใช้นิ้วในการลากเคอร์เซอร์ของเมาส์ครับเพื่อที่จะคอนโทรลต่างๆ มีความสะดวกสำหรับใครที่แบบว่าต้องการพิมพ์งาน แล้วก็ไม่อยากยกนิ้วออกจากคีย์บอร์ดเพื่อที่จะไปแตะหน้าจอ ก็สามารถเลื่อนอยู่บน Trackpad ตัวนั้นได้เลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่ง Magic Keyboard ที่ออกมาใหม่ในปี 2020 ยังสามารถใช้งานร่วมกับ iPad Pro ปี 2018 นั่นหมายความว่าถ้าผมมี iPad Pro ปี 2018 นะครับทั้ง 11 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้ว ผมสามารถซื้อ Magic Keyboard ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา และผมสามารถนำเครื่องนี้เข้าไปใช้งานร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับที่ Apple ไม่ลอยแพอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับแล้วยังสามารถใช้งานอุปกรณ์ของเวอร์ชันใหม่กว่า กับเวอร์ชันเก่ากว่าได้ครับ ข้อสุดท้ายข้อ 12 ต้องฟังให้ดีครับ iPad Pro อาจจะมีรุ่นปรับปรุงใหม่อีกทีในปลายปี 2020 นี้นะครับ จากที่เราได้เห็นในต้นปี 2020 ที่ Apple ปล่อยอัปเดตของ iPad Pro ออกมา คือถ้าผมสรุปให้ฟังก็คือเป็น minor change หรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อยๆสเปคภายในเพียงเล็กน้อยจาก iPad Pro ปี 2018 เท่านั้น เรายังไม่เห็น major change ใหญ่ๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ บน iPad Pro ปี 2020 นอกจากกล้องแล้วนะครับ เราก็ไม่เห็นอะไรอีกเลย เพราะว่าตัวบอดี้อะไรต่าง างๆตัวเครื่องหน้าจออะไรทุกอย่างจะเหมือน iPad Pro ปี 2018 เลย ดังนั้นครับในปี 2020 ในปลายปีมีข่าวลือเหมือนกันว่า iPad Pro ปลายปี 2020 จะมีการปรับปรุงแบบ Major Change อย่างแรกเลยครับอาจจะใช้หน้าจอแบบใหม่ที่เป็น Mini LED ที่ให้ความสว่างมากขึ้น ความชัดมากขึ้น แล้วก็คุณภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับอาจจะมาพร้อมกับชิป CPU รุ่นใหม่นะครับอาจจะเป็น A13X หรือว่าใหม่กว่าก็คืออาจจะเป็น A14X ซึ่งชิป A14 เราอาจจะได้เห็นใน iPhone 12 ในปลายปีนี้ก็คือเดือนกันยาปี 2020 และอาจจะมาพร้อมกันเลยก็คือเอาเวอร์ชัน A14X นี่แหละที่ปรับปรุงเพื่อใช้กับ iPad Pro โดยเฉพาะเอามาใส่ในรุ่นนี้ ซึ่งก็อาจจะทำให้ iPad Pro ในปลายปี 2020 ถ้าออกมาจริงตามข่าวเลย ก็จะเป็นสเปคที่เทพและแรงมากกว่าเดิมนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คาดหวังเหมือนกันว่า iPad Pro 2020 คงจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับ เพราะว่าทาง Apple มีข่าวเลยมาว่า iPhone ปี 2020 นั้นจะมาพร้อมสัญญาณ 5G ด้วย ดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่ทาง Apple นั้นจะปล่อยอุปกรณ์ให้รองรับสัญญาณ 5G นะครับซึ่งยังไงยังไงผมคิดว่าปีนี้ก็มาแน่ๆเลยครับสัญญาณ 5G กับทางฝั่ง Apple ถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงไม่ทันชาวบ้านเขาแล้วนะ และนี่คือ 12 ข้อที่ควรจะรู้ ควรจะทราบก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อ iPad Pro ในปี 2020 นะครับ หวังว่าข้อมูลที่ให้ไป จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดีนะครับสำหรับ iPad Pro ปี 2020 ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรายังมีข้อมูลอื่นๆ มาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อว่ามีอะไรให้เราต้องปรับปรุงหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไร คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลย แล้วก็ฝากกดติดตาม iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวจะมีแจ้งเตือนให้ทราบทันทีนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go